ำหรับหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นการเรียนรู้ในส่วนของแถบเมนู Quick Asset Toolbar นะครับออันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าปุ่มคำสั่งต่างๆใน Quick Asset Toolbar ตรงนี้นะครับ ก็คือเป็นการเพิ่มปุ่มคำสั่งด่วนขึ้นมานะครับ โดยการเพิ่มก็จะทำได้อยู่2วิธีหลักๆด้วยกันนะครับเรามาดูวิธีแรกนะครับ ก็คือวิธีการเพิ่มด้วยปุ่ม Customize Quick Access Toolbar นะครับ โดยเราสามารถที่จะทำการคลิกที่ปุ่มตรงนี้นะครับ หลังจากเราคลิกปุ่มตรงนี้แล้วเราก็สามารถที่จะคลิก คลิกเลือกเมนูต่างๆเข้ามาในตัว Quick Access Toolbar บาร์ตรงนี้ได้นะครับ อ่า ก็เราสามารถจะ คลิกเลือกได้เลยกรณีต้องการเมนูไหนเพิ่มขึ้นมา นะครับคลิกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเพิ่ม คลิกอีกหนึ่งครั้ง ก็จะเป็นการลด นะครับ อ่านี่ก็เป็นวิธีแรก วิธีที่2นะครับวิธีที่2ก็เป็นการเพิ่ม คำสั่งในส่วนของตัว PowerPoint Option โดยการเปิดหน้าต่าง PowerPoint Option ขึ้นมา ก็คลิกที่ไฟล์ออปชันตรงนี้ หรือไปคลิกที่ตัวปุ่มนี้นะครับ แล้วก็เลือกมอคอมมานนะครับ คลิกขึ้นมาปุ๊บ ก็จะเข้า ในส่วนของหน้าจอ PowerPoint Option ซึ่งจะเลือกเมนู Quick Access Toolbar มาให้อยู่แล้วนะครับ ซ้ายมือนี้ก็จะเป็นตัวกลุ่มเมนูต่าง ๆ นะครับ ตรงขวามือตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของเมนูที่เราได้เพิ่มเข้าไปใน Excel Toolbar ของเราแล้วนะครับ วิธีการเพิ่มเพิ่มยังไงก็ก่อนอื่นก็ให้เลือกเมนูที่เราต้องการ เมนูที่เราต้องการอย่างเช่นเดี๋ยวจะทดลอง ใช้เมนูวางตรงนี้นะครับพอคลิกได้หลังจากนั้นก็ให้คลิกปุ่ม add ตรงนี้ สังเกตดูนะครับตัวเมนูทางด้านซ้ายมือก็จะย้ายมาอยู่ทางด้านขวามือนะครับเสร็จแล้วถ้าเราเลือก เมนูต่างๆ ตามต้องการเรียบร้อยนะครับก็สามารถกดโอเคได้เลย แต่ถ้าเกิดอันไหนที่เราไม่ต้องการนะครับเราก็สามารถคลิกแล้วก็ remove ออกไปได้ จากนั้นเมื่อเลือกอตัวเมนูตามต้องการแล้วก็ให้คลิกปุ่มโอเคครับสังเกต ครับก็จะมีไอคอนไอคอนตัวนี้ที่เราเพิ่มขึ้นมาตะกี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มในส่วนของตัว Access Toolbar เข้ามา อันนี้ก็ทำให้เราเรียกใช้งานตัวคำสั่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้น